พิซซ่าคาราเมลมแล้วก็ซูชิหน้าปลาทาโพโลอีกเชียร์คำหนเ่งเป็นสามคำมอดีเวอร์สามคารำมอดีรับเออเออเซลไอ้เชื่อเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อเชอเออวันนี้เราจะไปเชียงใหม่น้ำเวอร์สามคารำมอดีเวอร์สามคารำมอดีน้ำเบาเลยทำไมฮะไอพีคีบอสมึงอยู่บ้านเลยดีไหมคีบอส บ้านเลยทำไมคี่ป๊อตพี่ป๊อตอยู่บ้านเลยดีไหมอยู่บ้านเลยดีไหมบ้านผมนี่รวยมากครับกินหลายอย่างครับเมนูเลยหลายอย่างครับมีแต่ไม่ทำอะไรบ่ายครับผมทำหมดครับทำหมดครับเลยจะเอาสิ่งที่เราได้เพื่อนกันครับก็เข้าประกอบวันเลยครับคำหนึ่งวันเลยครับคำหนึ่งวันเลยครับคำหนึ่งเลยจะเอาสิ่งที่เราได้เพื่อนกันครับ คำหนึ่งพิซซ่าคำหนึ่งพิซซ่าคำหนึ่งพิซซ่าคำหนึ่งน้ำเออเลยพาไปบุกคิงคองครับผมต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับที่ว่าเราจะเข้าใกล้ฉันได้ครับต้องมีโล่ป้อแคมนะครับต้องมีโล่ไว้ก่อนงั้นเราจะดูเขาไม่ได้ครับแล้วเว็สามคำคนดีเว็สามคำคนดีน้ำสุกี้คำนึน้ำพิซซ่าคำหนึ่งน้ำแล้วก็ซูชิหน้าปลาทาโพโลอีกเชียงคำหนึ่งเว็สามคำคนดีเว็สามคำคนดีน้ำ ลาดช่วงนี้ไปละเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากบปายบายไปละ